ราะนี้ในทั้งสองรูปแบบเนี่ยก็ดูเหมือนยังยังไม่ใช่เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด แล้วก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่ประเทศสิงคโปร์เหมือนก็เหมือนจะใช้อยู่นะคะคือรูปแบบองค์กรกำกับดูแลที่เราเรียกว่าหลายองค์กรแตกต่างอย่างไรคะถ้าถ้าเทียบกับอีกสององค์กรรูปแบบสองรูปแบบที่ผ่านมา คือถ้าถ้าเราใช้ระบบองค์กรสุดท้ายที่เราเรียกว่าหลายองค์กรกันนะฮะหลายองค์กรเนี่ยมันมันจะไม่เชิงว่าเป็นหลายองค์กรแบบ แบบที่กระจัดกระจายไปหมดเลย คือหลายองค์กรเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ดูแลเป็นกิจกรรมไปนะฮะ อันนี้ เอาเนี่ยผมพูดถึงในระบบที่ที่มีอย่างในยุโรปอย่างเงี้ยฮะ อย่างเช่น กิจการนี้เป็นขององค์กรกอไก่นะครับ อันนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะฮะกิจการนี้ขอไข่ กิจการนี้ของขอควายโดยที่ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันอาจจะอยู่ภายใต้ร่มเดียวของของกิจการประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถามว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยถามว่ามีข้อดีหรือข้อเสียยังไง ข้อดีเนี่ยคือ มันทำให้ภาระของคณะกรรมการเนี่ยนะฮะ น้อยลงคือเราจะได้เอ็กซ์เพรสผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ ที่ดูแลในกิจกรรมนั้นๆไปเลยนะครับแต่ข้อเสียมันก็จะวนไปรูปแบบของกรรมการผสมอีกอย่างอีกทีหนึ่งก็คือพอมันหลายองค์กรปุ๊บ นะฮะอาจารย์หลายองค์กรปุ๊บ เกิดอะไรขึ้นฮะเอ็กซ์เพรสหรือผู้เชี่ยวชาญองค์กรนี้เห็นอย่างหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งเห็นอีกอย่างหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งแล้วใครจะห้ามทับคะ คือโดยหลักก็เป็นกิจกรรมของของรัฐบาลนะฮะคือโดยหลัก อันนี้ผมพูดเลยหลักทั่วไปเนี่ยนะครับ ในระบบกฎหมายเนี่ยเราก็จะให้รัฐมนตรีที่รักษาการเป็นประธาน ส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็จะเป็นรัฐมนตรี ICT นะครับโดยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ถ้าในปัจจุบันของเราอะนะคะใช่ครับทีนี้อย่างของต่างประเทศเนี่ยบางประเทศนะฮะอาจารย์ กิจกรรมนี้สมมติเฉยๆนะครับ เป็นของมหาไทยดูแล อันนี้เป็นของกระทรวงข้อมูลข่าวสารสมมติเฉยๆนะครับ อันนี้เป็นของกระทรวงความมั่นคง ก็ยุ่งสิคะอาจารย์ อย่างนี้จะยุ่งครับคือคือบางบางกิจกรรมเนี่ยนะครับอย่างที่บอกคือบางบางบางกิจการเนี่ยนะครับ มันมีมันมีสามสามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสมมตินะ แยกกันหมดเลยครับอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นการประสานงานก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องต้องสำคัญมากๆ ใช่ครับอย่างอย่างผมยกตัวอย่างอย่างคณะกรรมการภาพยนตร์ของของต่างประเทศแห่งหนึ่งในยุโรปเนี่ยนะฮะเป็นผู้พิจารณาเรตติ้งภาพยนตร์ในการเผยแพร่ แต่บังเอิญว่า การเผยแพร่ภาพยนตร์เรตติ้งพวกนี้เนี่ย มันอยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม แต่ จะดูแลเรื่องของภาษา วัฒนธรรม เรื่องอะไรต่างๆ แต่ทีนี้มันมีประเด็นที่ซับซ้อนเข้ามาอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของเชิง politics นะฮะ geopolitics คือทางภูมิศาสตร์ สมมติตรงนี้เนี่ยนะครับ เป็นมีประชากรเนี่ยสูงอายุอยู่ กลายเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ที่จะมีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาดูหนังเรื่องเดียวมีกรรมการสองชุดเข้ามาดูไงฮะก็ ยิ่งเป็นการทำงานที่น่าจะยิ่งช้าขึ้นเพราะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้น ขั้นตอนจะเพิ่มขึ้น แล้วมันก็ส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการอีก ว่าตกลงเนี่ยเราก็จะไม่ทันกับความต้องการของผู้ประกอบการถูกครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมได้ทันที ใช่ครับแต่จะมีความละเอียดรอบคอบใช่ครับใช่ไหมคะว่าได้ได้ดูรถรัดกลุ่มในทุก ๆ ด้าน ใช่อย่างอย่างผมยกตัวอย่างเรื่องภาพยนตร์เนยนะฮะคือดูแล้วสมมติเรทเนี่ยเป็นเรทที่ อายุต้องมากกว่า 18 ถึงจะดูได้ เพราะในในชุมชนเนี้ยในในท้องที่นี้เนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุ แล้วเป็นชุมชนที่สมมติสมมติเฉยๆนะเคร่งศาสนา ผมยกตัวอย่าง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วกันอ่ะปรากฏว่าอาจารย์ครับ ขออนุญาตขัดจังหวัดนิดนึง คือว่าเหมือน ถ้าาดิฉันพอจะทราบหน่อยก็อย่างที่รัฐวิกตอเรียที่ประเทศแคนาดาอันนี้เมืองที่ที่ คนจะรู้กันดีว่าเป็นเมืองที่สงบมาก และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยผู้สูงอายุกับผู้ทุพพลภาพนะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับของโลกเลย ลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ทีนี้พอหนังเนี่ยมันมันมีเนื้อหาที่เป็นค่อนข้างไวโอเลนต์รุนแรงไปอยู่ในเมืองที่ผู้คนเนี่ยสงบเงียบนะฮะเป็นเมืองที่เคร่งค่อนข้างเคร่งอย่างเงี้ยเสสนาหรือว่าเป็นเมืองที่คนไม่ไม่ไม่ใช่กิจกรรมของวัยรุ่นนะฮะทีนี้มันต้องพิจารณาแหละกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยบอกโอเคไม่มีปัญหาไม่ขัดกับวัฒนธรรมหลักของชาติ แต่พอเอิญมัน ไปอยู่ในพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยมองว่า ที่ดูแลด้านประชากรนะครับเอ๊ะกรรมการคณะกรรมการของกระทรวงมหาดไทยมองว่าแต่ถ้ามันมาฉายตรงนี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาหรือเปล่า เช่น ผู้สูงอายุเข้าไปดูผมเสียต่อสภาพจิตใจหรือไม่จะหดหูหดหูหรือเปล่า เพราะสมัยนี้เราตอบอะไรไม่ได้ครับอาจารย์เพราะบางที ภาพยนตร์บางเรื่องดูแล้วเกิดดีเพรสขึ้นมาอีกจะโทษผู้ผลิตก็ไม่ได้ ใช่ไหมฮะ เพราะเขาก็ผ่านชุดของเรื่องขั้นตอนการผลิตมาแล้วดังนั้นตรงนี้มันคือข้อข้อเสียแล้วกันครับข้อข้อด้อยผมพูดข้อจุดด้อยของระบบหลาย ๆ คณะกรรมการฮะ ค่ะ แต่ก็ทั้งหมดคือรูปแบบขององค์กรกำกับดูแล ใช่ครับที่กำกับดูแลบริการกิจการโทรคมนาคมครับผมทั้ง 3 รูปแบบจะเห็นได้ว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ใช่ครับนะคะผู้เรียนทุกท่านคะ จะเห็นได้ว่าในแต่ละรูปแบบนั้นจะมีลักษณะเฉพาะนะคะ แล้วก็จะมีข้อดีข้อเสีย อย่างไรอย่าลืมอ่านเอกสารประกอบการบรรยายด้วยนะคะ แล้วเรามาพบกันในประเด็นต่อไปค่ะ